หลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศ จริยธรรมในการใช้สารสนเทศหมายถึง การใช้สารสนเทศโดยชอบธรรมบนพื้นฐานของจริยธรรมทางสารสนเทศ เช่น การนำข้อความหรือแนวคิดของผู้อื่นมาใช้ในงานของตน จะต้องเขียนอ้างอิงถึงผลงานที่นำมาอ้างทุกครั้ง เพื่อเป็นการให้เกียรติผู้เขียนเดิม อีกทั้งยังช่วยผู้อ่านในการติดตามค้นหารายการอ้างอิง ที่ต้องการค้นคว้าเพิ่มเติมต่อไป หลักจริยธรรมในการใช้สารสนเทศมีดังนี้ ความเป็นส่วนตัว 1. ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและสารสนเทศส่วนบุคคล 2. สิทธิ์ที่จะอยู่ตามลำพัง 3. สิทธิที่เจ้าของสามารถที่จะควบคุมข้อมูลของตนเองในการเปิดเผยให้กับผู้อื่น ความถูกต้องแม่นยำ 1. ความถูกต้องของข้อมูล 2. การเก็บรวบรวม 3. วิธีการปฏิบัติกับข้อมูลสารสนเทศให้เกิดความถูกต้องความน่าเชื่อถือได้ของข้อมูล ความเป็นเจ้าของหนึ่งกรรมสิทธิ์และมูลค่าของข้อมูลสารสนเทศ 2. กรรมสิทธิ์ในการถือครองทรัพย์สิน การเข้าถึงข้อมูลหนงสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศได้ 2. จ่ายค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ